วาดรูปร่างเรขาคณิต การวาดสี่เหลี่ยม การวาดสี่เหลี่ยมเราจะใช้เครื่องมือ rectangles and squares ซึ่งใช้สำหรับการวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส วิธีการวาด 1. ให้คลิกที่ปุ่ม rectangle and square ที่ toolbox หรือกด F4 2. คลิกเมาส์ค้างบนพื้นที่ทำงาน จากนั้นคลิกค้างไว้ลากเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วปล่อยเมาส์ หากมีการกดปุ่มประกอบ จะทำให้เกิดรูปร่างดังนี้ถ้ากดปุ่มชิปค้างไว้ แล้วลากเมาส์ จะเป็นการวาดสี่เหลี่ยมจากจุดศูนย์กลาง หากกดปุ่มคอนโทรลพร้อมกับลากเมาส์ สี่เหลี่ยมที่ได้จะเป็นสี่เหลี่ยมที่มีสัดส่วนอาจจะเป็น1ต่อ1 1ต่อ2 1ต่อ3 และ golden ratio หรือสัดส่วนทอง การปรับแต่งสี่เหลี่ยมโดยใช้ปุ่มจับ สี่เหลี่ยมที่สร้างเสร็จแล้วจะปรากฏปุ่มจับหรือ handlers สี่เหลี่ยมและวงกลม อยู่บริเวณมุม ปุ่มจับเหล่านี้มีไว้สำหรับปรับแต่งรูปร่างของสี่เหลี่ยมให้เป็นไปตามแบบที่ต้องการ การปรับแต่งปุ่มจับ ให้เราใช้ Edit Path by Node หรือกด F2 หรือใช้ Rectangle and Squares คลิกที่ปุ่มจับ แล้วขยับ จะได้ผลลัพธ์คือ ถ้าหากขยับที่ปุ่มสี่เหลี่ยม เราจะสามารถย่อหรือขยายรูปร่างได้ หากเราคลิกที่ปุ่มจับวงกลม จะเป็นการเพิ่มความโค้งของมุม เมื่อเรากด Ctrl พร้อมกับลากปุ่มจับวงกลม จะทำให้ได้มุมโค้งเท่ากันทั้งแกน x และแกน y หากกดปุ่ม Shift พร้อมกับคลิกที่ปุ่มจับวงกลม มุมโค้งจะถูกลบออกกลายเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิม ในส่วนของ two controls ของ rectangle and square หากต้องการความแม่นยำ ในการวาดหรือการปรับแต่ง สามารถทำได้โดยใช้ two controls ซึ่งจะปรากฏ แถบทางด้านบนของโปรแกรม ที่สามารถกรอกตัวเลขกำหนดค่าต่างๆ ที่ต้องการลงไปได้ W width ความกว้าง h height ความสูง rx เป็นรัศมีมุมโค้ง ในแนวแกน x ry เป็นรัศมีมุมโค้ง ในแนวแกน y มีปุ่มเลือกหน่วยวัด และปุ่มนำมุมโค้งออก วาดวงรี วงกลม และส่วนของเส้นโค้ง วิธีการวาด 1. ให้เราคลิกที่ปุ่ม circles ellipse and arcs ที่ toolbox หรือกด F5 2. คลิกเมาส์ค้างบนพื้นที่ทำงาน จากนั้นลากทะแยง เมื่อได้วงกลมที่ต้องการแล้วให้ปล่อยเมาส์ เมื่อกดปุ่มชิฟค้างไว้แล้วลากเมาส์ จะเป็นการวาดจากจุดศูนย์กลาง เมื่อกดปุ่มคอนโทรลแล้วลากเมาส์ จะเป็นการวาดวงกลมที่มีสัดส่วน 1 ต่อ 1 1 ต่อ 2 1 ต่อ 3 และ Golden Ratio การปรับแต่งโดยใช้ปุ่มจับ วงกลมหรือวงรีที่สร้างเสร็จแล้ว จะมีปุ่มจับ handlers รูปสี่เหลี่ยม และวงกลมอยู่ที่ด้านบนและด้านข้าง ให้คลิกปุ่มจับดังกล่าว เลื่อนไปเลื่อนมาเพื่อปรับรูปร่าง ปุ่มจับสี่เหลี่ยม ใช้ปรับขนาด ปุ่มจับวงกลม ใช้สร้างเส้นของส่วนโค้ง หรือเส้นรูปพาย เมื่อเรากดปุ่มชิป พร้อมกับคลิกที่ปุ่มจับวงกลม จะทำให้กลับเป็นวงกลมเต็มใบ เมื่อเรากดคอนโทรลพร้อมกับลากปุ่มจับวงกลม จะเป็นการขยับตามมุมครั้งละ 15 องศา Tools Controls ของ Circle Ellipse and Arcs การปรับแต่งโดยใช้ Tool Control เป็นเช่นเดียวกับการปรับในรูปร่างอื่นๆ มีความแม่นยำ สามารถกำหนดตัวเลขได้ตามต้องการ Start เป็นมุมของเส้นที่เชื่อมระหว่างปุ่มจับวงกลมจุดแรกกับจุดศูนย์กลาง หากเป็นวงกลมหรือวงรีจะเป็นศูนย์เสมอ เพราะเป็นรูปร่างที่ไม่มีมุม N มุมของเส้นที่เชื่อมระหว่างปุ่มจับวงกลมจุดที่2 กับจุดศูนย์กลาง ปุ่มสลับเป็นรูปพาย ปุ่มสลับเป็นรูปของส่วนของเส้นโค้งหรืออาร์คปุ่มทำให้กลับเป็นวงกลม